วิสเกเตอร์สองตัวแล้ว เมื่อขอยหนึ่งตัวเท่านั้นเพื่อเข้าฟรีเกมนะ โอ้โหแต่ไม่มาเอ้ย แต่วายวายเข้าอยู่ วาย เข้าอยู่ ว่าไงสเกเตอร์อุตส่าห์มีโอกาสทั้งสองรอบแต่ก็ไม่ให้กูสักที ขอหลาย ๆ ขอจำแจมมา ไปอีกสามสิบเพื่อนยาวๆผม ยาวๆทำไมรู้สึกว่า จะเห็นทรงแบบว่าเน่าๆแปลกๆนะเพื่อนนะวายเข้าอยู่จังหวะนี้ไหลหรือเปล่า โอ้โหขอไหลๆหน่อยดิเพื่อนขอแจมๆหน่อยโหลถึงไม่ก็เข้าฟงเข้าฟรีให้หน่อยก็ยังดีมาวายเข้าอย่างนี้บ้างไง โอ้โหไม่ไม่ไหลเลยเพื่อนอย่างนี้สวยอยู่อย่างนี้สวยอยู่ดอกนี้แล้ววายเข้างี้สวยงามไหลไปดีครับ ไหลไปแล้วไปยังไงกันต่อ โอ้โหเมื่อกี้ครึ่งกราฟอยู่นะ แต่ก็ยังไม่เท่าไหร่วะ วายเข้าอีกแล้วสเก็ตเตอร์สองตัวแล้วขอสเก็ตเตอร์หนึ่งตัวเท่านั้นเพื่อเข้าฟรีเกมว่าไงต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยมึงไม่มาให้กูสักทีแต่ยังได้ลุ้นกันอยู่นะยังได้ลุ้นกันอยู่นิดนึงเมื่อจังหวะไงจังหวะนี้ว่าไง มาโอ้โหมันมาจนได้เพื่อนมันมาจนได้นะครับผมสเก็ตเตอร์ตัวนี้3จัดไปดีเออมานอกฟรีไม่แต่งในฟรีกูขอจำแจมละกันนะ คูณสิบต้องมาแล้วจังหวะนี้คูณสิบอ่ะสวยงามไปไงก็ต่อไหลๆไปไหลๆหน่อยดิเพื่อนไหลๆหน่อยโหล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 จะไปครับผมนี่แล้ววายมันเข้าแล้วดูวายมันเข้าอย่างนี้สวยงามอารามแท้อะไรตะลึงแน่นอนครับผมแล้วมันไหลต่อหรือเปล่า มันไหลต่ออยู่แล้วไง แล้ววายยังเข้าต่ออย่างต่อเนื่องแล้ววายยังเข้าต่ออย่างต่อเนื่องนะ เมื่อน้าไหลไหลไปเพื่อนอย่างนั้นแหละสวยงามมาดีแล้วมาดีแล้ว รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตก็ร่างมาแล้วหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทนะมั่นะเอาแล้วเอาแล้ว เริ่มมาแล้วผมว่ามันเริ่มมาละนี่ไง เอเอสวยงามโอ้โหเลยดูวายเต็มกราไปจังหวะนี้ไหลครึ่งกราไปแน่นอนนะครับนะเออเอาเรื่องอยู่อ่ะเอาเรื่องอยู่อ่ะทรงมันมาแล้วเว้ ลมมันมาแล้วเว้ยขอยนิดนึงมาขอยนิดนึง ขอยนิดนึงได้ไหมอีกสามสปินสุดท้ายนะเว้ยนะ สวย ไหลเปล่า ไหลไปอย่างนั้นแหละเออ สวยงานละเคด้วยเคด้วยเคด้วยไม่มาเห็นเคด้วยเต็มเลยแต่ไม่เข้าว่ะ อีกสองสปินเท่านั้นเพื่อนสองสปินเท่านั้นละวายเข้ามาจังหวะนี้เคด้วยมาสวยงานอารามแท้แลตะลึงไปเดี๋ยวเขาละวายวายเข้าอย่างนี้ไม่แตกให้มันรู้ไปนะเมื่อนะ